สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์ดรธัญญีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ โดยบทเรียนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์ในการเรียน 3 ข้อดังนี้ค่ะ ข้อที่ 1 อธิบายกระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรได้ ข้อที่ 2 เสนอแนะการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ไปใช้ในห่วงโซ่ คุณค่าให้แก่องค์กรธุรกิจได้ และข้อสุดท้ายนะคะ ประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มา ซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในองค์กรธุรกิจได้ ในวิชานี้นะคะ มีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ค่ะ เราจะพูดกันถึงเรื่องของความหมาย ความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ตัวอย่างของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในธุรกิจ กระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในองค์กร ธุรกิจในภาพรวม กระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และการได้มาซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ จากคำอธิบายรายวิชาเมื่อกี้นี้นะคะ เราจะพูดกันถึงเนื้อหาของบทเรียนนี้ด้วยกันดังนี้ค่ะ ข้อที่ 1 ความหมายความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ข้อที่ 2 ประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในธุรกิจ ข้อที่ 3 กระบวนการการทำงานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ข้อที่ 4 การประยุกต์ใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในธุรกิจในภาพรวม และข้อที่ 5 การได้มาซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ค่ะ เมื่อเราทราบรายละเอียดกระบวนวิชากันแล้ว เรามาเริ่มเข้าบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูเนื้อหาแรกกันนะคะ ความหมายและความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ก่อนจะทำความรู้จักกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เราจะเริ่มด้วยการทำการทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์กรกันก่อนนะคะ ในหน่วยงานธุรกิจไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อให้บริการขายสินค้าหรือผลิตก็ตาม จะมีส่วนงาน หน้าที่ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป แต่หลักการทำงานหลักๆ ของธุรกิจแล้ว ฝ่ายสับสนขององค์กรนั้น มักจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และการจัดองค์กรเป็นหน่วยงานต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน อาจจะต่างกันเพียงแค่การจัดกลุ่มหรือชื่อของงานเท่านั้น ซึ่งรูปแบบการจัดองค์กรของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่จะใช้ในวิชานี้นะคะ เราจะอ้างอิงจาก SAP ERP เป็นแม่แบบในการแบ่งหน่วยงานไว้ดังนี้ค่ะ ฝ่ายแรกนะคะคือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายที่ 2 คือฝ่ายการผลิต ฝ่ายที่ 3 คือฝ่ายบริหารโรงงาน ฝ่ายที่ 4 คือการบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายที่ 5 คือฝ่ายบริหารการขาย ฝ่ายที่ 6 คือฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายที่ 7 คือฝ่ายบัญชีบริหารและสุดท้ายคือฝ่ายบัญชีการเงินค่ะ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หมายถึงระบบสารสนเทศรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุค 1990 เพื่อให้กระบวนการการทำงานของระบบ รวมการบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรขององค์กร ให้อยู่ภายใต้ระบบสารสนเทศเดียว ทั้งการบริหารทรัพยากรเงินสด บุคลากร สินทรัพย์ สินค้า โดยระบบนี้จะทำการวางแผนจัดการทรัพยากรต่างๆที่กล่าวไปแล้วภายใต้การทำงานของกระบวนการในโมดูลย่อยๆ ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และทำให้กิจการที่นำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP มาใช้นั้น มีการทำงานของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกัน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานกันอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP นะคะเป็นระบบสารสนเทศที่องค์กรสามารถบูรณาการงานหลักๆของธุรกิจ หรือ core business process ต่าง เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ การขาย การบริหารสินทรัพย์ การบริหารโครงการการผลิต การบริหารบุคคลการบัญชีการเงิน และบัญชีบริหารเข้าด้วยกัน โดยแต่ละระบบจะสัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้กันและกันได้แบบทันทีหรือเรียลไทม์ค่ะ ดังจะเห็นจากแผนภาพที่แสดงอยู่ในหน้าจอปัจจุบันนี้นะคะ ระบบงานต่างๆ เมื่อถูกรวมเข้าอยู่ในการทำงานของโมดูลของ ERP หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรแล้ว จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลหากันที่ศูนย์กลาง หรือตัวระบบ ERP เองนะคะ ในบทเรียนนี้จะขอยกตัวอย่างของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบรายละเอียด และขอบเขตการทำงานของระบบต่อไปค่ะ ประวัติและวิวัฒนาการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีการพัฒนาการจากระบบสารสนเทศที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต มาทั้งสิ้น 3 ยุคด้วยกันนะคะ ดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มกันที่ยุคแรกนะคะ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรในยุค 1960 มีชื่อเรียกว่า ระบบบริหารสินค้าคงคลังหรือ Inventory Control Package IC ค่ะ ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก เนื่องจากระบบตัวสินค้าคงคลังของธุรกิจการผลิตในปีในยุคนั้นนะคะ มีเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากทั้งในกิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม ถ้ากิจการใดไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินค้าคงคลังที่ดี จะทำให้เกิดปัญหากับทรัพย์สินรูปแบบอื่น เช่นเงินสดหรือเจ้าหนี้ และเกิดการสะสมของสินค้าคงคลังโดยไม่จำเป็น ดังนั้นหากกิจการนำเอาระบบบริหารสินค้าคงคลังมาใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ จะทำให้กิจการนั้นมีสภาพกล้องที่ดี และภาระหนี้สินของกิจการอยู่ในระดับที่ดีด้วยค่ะ ระบบ IC หรือระบบ Inventory Control นี้นะคะ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้ทราบ เมื่อสินค้าคงคลังถึงจุดสั่งซื้อ โดยผู้ใช้จะสามารถดำเนินการจัดซื้อสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้ต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะระบบ Inventory Control หรือ IC ยังสามารถที่จะบันทึกการใช้ และก็การรับเข้าวัตถุดิบเข้าสู่ระบบงานได้ด้วยค่ะ และความสามารถสุดท้ายในการทำงานของ Inventory Control Package นะคะ ก็คือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบค่ะ ต่อมานะคะ ในยุคที่ 2 ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เริ่มขึ้นในปี 1970 ค่ะ โดยในยุคนี้เราเรียกระบบดังกล่าวว่า ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต หรือชื่อย่อว่า MRP1 ค่ะ MRP1 นั้นเป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการวางแผนในส่วนของการจัดการวัตถุดิบในการผลิตนะคะ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ MRP1 คือเพื่อวางแผนการจัดซื้อ และวัสดุในการผลิตให้เพียงพอต่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป ส่วนประกอบหลักของ MRP1 มีทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้นะคะ องค์ประกอบที่ 1 Master Production Schedule MRS หรือตารางการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหลัก โดยตาราง การผลิตสำเร็จรูปหลักนี้จะมีข้อมูลการวางแผนจำนวน และระยะเวลาในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปของกิจการทั้งปี เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตต่อไปค่ะ ส่วนประกอบที่ 2 ของ MRP1 คือรายงานรายการวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Bill of Material หรือ BOM นะคะ BOM ในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลรายละเอียดของชนิด และปริมาณมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป 1 ชิ้น เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปต่อไปค่ะ ส่วนประกอบที่ 3 ของ MRP1 หรือ Inventory Status File นะคะ เป็นไฟล์แสดงสถานะของสินค้าคงคลังที่ต้องการเป็นเป็นการสรุปข้อมูลวัตถุดิบที่จำเป็นต้องมี เพื่อเตรียมการผลิตของระบบ MRP1 ค่ะ เมื่อเรากล่าวถึง 3 องค์ประกอบนี้ไปแล้วนะคะ จะทำให้องค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะสามารถทำให้กิจการสามารถวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตได้ค่ะ แต่ข้อจำกัดหลักของ MRP1 ก็มีนะคะ ก็คือข้อสมมติฐานในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในที่กล่าวไปนั้น อ้างอิงกับตารางการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหลักที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะคะ ระบบไม่ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตารางการผลิตหลักในภายหลังเลยค่ะ ทำให้มีปัญหาในการใช้งานพอสมควรและเกิดวิวัฒนาการในช่วงที่ 3 ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรต่อมาค่ะ ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงยุคที่ 3 ของการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรแล้วนะคะ ยุคที่ 3นี้เริ่มขึ้นในปี คศ 1980 โดยได้ตั้งชื่อระบบใหม่นี้ว่าระบบวางแผนทรัพยากรการผลิต หรือ Manufacturing Resource Planning MRP2 ค่ะ MRP2 นี้มีการพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถมาจากระบบวางแผนวัตถุดิบหรือ MRP1 นะคะ กล่าวคือระบบ MRP2 นี้นำเอาข้อมูลการวางแผนความต้องการวัตถุดิบจากเดิมนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มศักยภาพในการย้อนกลับไปปรับตารางการผลิตหลักที่เคยได้กล่าวไว้ว่าเป็นข้อจำกัดของ MRP1 และมีการเชื่อมโยง การวางแผนการผลิตนะคะกับการวางแผนการเงิน การวางแผนการตลาด การวางแผนการจัดซื้อ และการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรต่อไปค่ะ MRP2 นี้ได้ขยายขอบเขตการวางแผนการผลิตในทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจักร เวลาและแรงงานค่ะ ค่ะ ในส่วนของทรัพยากรการผลิตเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะ ระบบ MRP2 จะมีการวางแผนวัตถุตัว วัตถุดิบนะคะ โดยการวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับตารางการผลิตที่จัดไว้ในระบบงานค่ะ โดยอ้างอิงจากแนวคิดของ MRP1 ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ และส่วนทรัพยากรการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนะคะ ตัว MRP2 ก็มีความสามารถในเรื่องของการวางแผนตารางการใช้เครื่องจักร และตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรค่ะ ในส่วนของทรัพยากรการผลิตเรื่องของเวลานะคะ ตัว MRP2 ก็จะมีเรื่องของการจัดตารางการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนเรื่องของเวลาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางเครื่องจักร หรือตารางการใช้งานบุคคลค่ะในการผลิต และส่วนของทรัพยากรการผลิตในเรื่องของแรงงานนะคะ ก็จะตัว MRP2 ก็จะช่วยผู้ประกอบการนะคะ ในการพยากรณ์ความต้องการการใช้แรงงาน และก็เรื่องของการจัดหาแรงงาน ให้ตรงกับตารางการผลิตที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะ จากการทำงานที่ร่วมกันในการบริหารทรัพยากรการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจักรเวลาและแรงงานของ MRP2 ที่กล่าวไปแล้วนี้นะคะทำให้ระบบ MRP2 และรูปแบบของการทำงานของ MRP2 เป็นรากฐานที่สำคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ และเรากำลังจะกล่าวถึงกันต่อไปนี้ค่ะ และในยุคสุดท้ายนะคะ ตั้งแต่ปี คศ 1990 เป็นต้นมา เป็นยุคของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือที่จะเรียกต่อไปนี้ว่าเป็นระบบ ERP ค่ะ ในระบบ ERP นี้นะคะ ทุกหน่วยงานขององค์กรจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศกัน อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะ โดยระบบ ERP ได้รวมเอางานหลักหรือ Core Business Process ต่าง ๆของธุรกิจ ที่เป็นไปได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อการขายการบริหารสินทรัพย์ การบริหารโครงการ การบริหารการผลิต การบริหารบุคคล การบริหารข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชี และบัญชีบริหารเข้าด้วยกันค่ะ ระบบพวกนี้นะคะถูกเชื่อมโยงกันอย่างมีความสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ณเวลานั้นทันทีแบบเรียลไทม์ค่ะ